สำหรับประโยค你准备把它带上飞机吗แปลว่า คุณเตรียมจะนำขึ้นเครื่องบินใช่ไหมคะคำว่า你แปลว่าคุณคำว่า准备แปลว่าเตรียมคำว่าป่าเป็นคำบุพบทมีความหมายเท่ากับคำว่าที่คำว่าพแปลว่ามันคำว่าแต่แปลว่านำพาคำว่าช่งแปลว่าขึ้น คำว่าฟจจีแปลว่าเครื่องบินคำว่ามาแปลว่าไหมสำหรับประโยค是的แปลว่าใช่ครับคำว่า是的แปลว่าใช่ ถูกต้อง